สวัสดีครับ วิชาลดความคลาดเคลื่อนทางยา เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีเรามาถึงบทที่ 5 กันแล้วนะครับ ในบทที่ 5 นี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เทคโนโลยี ในการลดความคลาดเคลื่อนทางยาครับ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้ที่เรียนจบหัวข้อนี้จะสามารถอธิบายหลักทั่วไป ในการลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้ และอธิบายหลักการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้ครับ ย้อนกลับมาในกระบวนการใช้ยานะครับ ทุก ๆขั้นตอนที่เกี่ยวข้องล้วนทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาขึ้นได้นะครับขั้นตอนที่ครอบคลุมและมีการพูดถึง ในรายวิชานี้คือขั้นตอนที่เป็นการสั่งใช้ยาของแพทย์เป e ค c r i ขั้นตอนในการคัดลอก รายการยา เพื่อติดต่อกับประสานกับห้องจ่ายยา หรือเรียกว่า transcribe ขั้นตอนการจัดและจ่ายยา หรือเรียกว่า dispense และสุดท้ายครับ ขั้นตอนการบริหารยา หรือที่เรียกว่า administration ครับจากที่เราได้เรียนผ่านกันไปแล้วทั้ง 4 บท จะพบว่าแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดในการทำงาน และที่สำคัญมีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ได้ทุกๆขั้นตอน และเกิดได้หลากหลายลักษณะ สาเหตุของความคลาดเคลื่อนก็มีหลายๆสาเหตุครับ เรามาติดตามดูต่อไปนะครับว่าเราจะมีหลักในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา ทั้งหลักทั่วไป และหลักการลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่ใช้เทคโนโลยีอย่างไรบ้างครับจะติดตามต่อไปนะครับ